มาครับผมเพื่อนกราบสวีดัสวัสดีเพื่อนทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมวายบอลตี้ชาร์ดหรือว่าเกมคาร์บอยของนะครับพีจีกันนั้นเองนะครับผมมาจัดกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้นะเพื่อนนะไปลุยกันเลยครับผมไม่รอชาเลสโกวันนี้พกทุนมา 470 บาทนะครับเพื่อนนะ มาจัดเบ็ดสักเอ่อห้าบาทไปแล้วกัน ผมว่าเบ็ดห้าบาทกำลังดีนะเพื่อนมาจัดเลยละกันไม่รอชาไม่รีรอฟีเจอร์ไปเลยไหมลุยดิรออะไรอะ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 ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหสวยงามมันเอาเรื่องว่ะโอ้โหมาดีจัดเพื่อนจัดไปอีกสิบสปินสวยๆกรับผมโอ้โหมาดีจริงมาดีจริงต้องมาแล้วคูร้อยคูณพันนะต้องมาแล้วผมว่าคูร้อยคูณพันต้องมาแล้วแหละมาจัดมาจัดมาขอแจมแจมขอแจมแจมเออเคด้วยไปแล้วไหลเปล่าไหลเปล่าไหลไปดิไหลไปดิครับรออะไรคูณสามสิบสองว่าจังไหนโอ้โหนูจะไหลสักหน่อยกำลังมาดีเลยครับผมกำลังมาดีเลยนะ มามามามายี่สิบสปินว่าจังไหนวิยี่สิบสปินนะ โอ้โห สวยงามเอไปเต็มกราฟดอกนี้แล้วไหลต่อไปดิ ไหลต่อแบบเต็มกราฟไปแล้วไปไงต่อ โอ้โหหน่อยก็ไม่ได้หรอคูณ32กำลังจะมาแล้วฮัลโหล แต่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วเมื่อจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรก200บาทมีกลับไปครับผมเอาเรื่องนะถือว่าเปิดมาได้ดีแบบแจ่มเลยเมื่อจริง แค่เริ่มมาแล้วได้ฟรีฟรีนี่โคตรโหดแล้วนะ วันนี้ดวงมาวันนี้ดวงมาว่ะคูณ32ว่าไงคูณ32โอ้โ แม่งติดอยู่ตรงคูณ32ในหลายรอบไล่เช็ดคกเอาหน่อยเว้าหน่อยเว้วันน้องได้อะไรบ้างเลยวะ20 สปินเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยมันไหลแล้วเนี่ยมันไหลแล้วฮัลโหลเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอ้ยโอ้โหอย่างนี้ผมว่าเริ่มไม่ใช่ละเริ่มได้กลิ่นตุตุเริ่มได้กลิ่นตุตุแปลกๆไหลๆหน่อยได้มาฮัลโหลไหลๆหน่อยดี เออไหลเปล่าจังหวะนี้ว่าไงอะไรวะนะอะไรวะนะเออ หรือไปไงต่อจังหวะนี้สวย ต้องอย่างนั้นแล้วไปไงต่อหลายๆไปโอ้โหเมื่อมันไม่ไหลเลยว่ะมันติดอยู่ตรงคูณ32ได้หลายรอบแต่แล้วมันก็อย่างก็โตมาอีกร้อยยี่สิบหกบาทได้อยู่ ได้อยู่หรือมั้งขอดีๆหน่อยเพื่อนมาไปไงต่อจังหวะนี้ทำไมมันไม่ไหลหรือว่าเช็ดโคกหนีเคด้วยเคด้วยมันนี้แล้วไปงั้นเดี๋ยววายวายสวยมันต้องมันต้องอย่างนั้นไหลต่อไหมไหลต่อไหมยังไงตัวแพงซะด้วยเอาเรื่องว่ามาแล้วมันมาแล้ว ผมว่ามันมาแล้วคูร้อย กูร้อยว่าโอ้ยฟีในฟีก่อฟีในฟีในฟีก่อถามจริงมาไม่ว่าจะฟีในฟีในฟีซะแล้ว แต่ก็มาดีอยู่เมื่อนมาดีอยู่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่นะ จังหวะเมื่อกี้นะจังหวะเมื่อกี้แบบตัวแพงมาอยู่ผมเห็นอยู่นะเอกะแล้วว่าไงมามาดูได้เท่าไหร่ซูเปอร์เมกะไป 976 บาทนะเพื่อนเออถือว่าได้อยู่เมื่อนถือว่าแจมอยู่มาสเปนสุดท้ายว่าไงสเปนสุดท้ายยังได้อยู่อ่ะเคด้วยไปแล้วไหลเปล่าไหลไปดิรออะไรอ่ะ ไหลไปดิครับไหลไปครับรออะไรอ่ะเออ ก็ยังได้แจมได้แหลมอยู่นะเพื่อนนะ จังหวะนี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยได้มา 1,516 บาทนะเพื่อนนะโอเควันนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนและกันนะเพื่อนถือวันนี้ถือว่าแจมถือว่าแหลมอยู่นะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนและใครอยากตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ปัะหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมย้ำว่าเมนที่ปัะหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อระวังจะโดนโกงกันด้วยนะครับมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะเพื่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนสวัสดีครับผม